Jika Anda tertarik dengan produk ini, in harganya 500 baht. Bisakah saya mendapat diskon? Saya bisa memberi Anda diskon 100 baht. Jadi, totalnya 400 baht. Oke, saya akan ambil satu. Apakah Anda akan membawa ke pesawat? Iya. Baiklah, saya akan membungkusnya sehingga Anda bisa menempatkannya di bagasi. Terima kasih telah memikirkan hal tersebut. สำหรับบทเรียนที่ 3 ตอนที่ 3 นี้ยังเป็นการสนทนาต่อเนื่องระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนขายกระต่ายขูดมะพร้าวคนขายกล่าวว่าหากนักท่องเที่ยวสนใจจะซื้อกระต่ายขูดมะพร้าวก็จะขายในราคา 500 บาท นักท่องเที่ยวจึงถามว่าลดราคาให้ได้หรือไม่ คนขายขอเสนอลดราคาให้ 100 บาท นักท่องเที่ยวตกลงซื้อในราคา 400 บาท คนขายถามนักท่องเที่ยวว่าต้องการนำกระต่ายขูดมะพร้าวใส่ไว้ในห้องสัมภาระใต้เครื่องบินหรือไม่ นักท่องเที่ยวตอบว่าต้องการ คนขายจึงเสนอ ที่จะจัดห่อกระต่ายขูดมะพร้าวเพื่อให้โหลดขึ้นเครื่องได้ นักท่องเที่ยวกล่าวขอบคุณคนขายที่คิดจัดการเรื่องนี้ให้ สำหรับประโยค Jika Anda tertarik dengan produk ini, harganya 500 baht แปลว่า ถ้าคุณสนใจสินค้านี้ สินค้านี้ราคา 500 บาท คำว่า jika แปลว่า ถ้า คำว่า tertarik แปลว่า สนใจ คำว่า dengan แปลว่า ด้วย คำว่า p r o d u แปลว่าสินค้าคำว่า in แปลว่าในคำว่า harganya แปลว่า ราคาสำหรับประโยค Bisakah saya mendapat diskon แปลตามตัวอักษรคือ ฉันสามารถได้รับการลดราคาได้หรือไม่ ก็คือ ฉันจะได้ลดราคาหรือไม่ วิธีการต่อรองราคาในภาษาแต่ละภาษาอาจจะมีวิธีการพูดหลากหลายแบบ คำว่า b i s a k แปลว่า สามารถ คำว่า mendapat แปลว่า ได้รับ คำว่า diskon แปลว่า การลดราคา สำหรับประโยค Saya bias memberi Anda diskon 100 bat Jadi, totalnya 400 bat แปลว่า ฉันสามารถลดให้คุณได้100บาท จึงเหลือ400บาท คนขายสามารถลดราคาให้เหลือ400บาทคำว่า bisa แปลว่า สามารถคำว่า memberi ให้ คำว่า jadi แปลว่า ดังนั้น คำว่า totalnya แปลว่า รวมทั้งหมดนั้น สำหรับประโยค oh saya akan ambil satu แปลว่า โอเค ฉันเอาหนึ่งตัว คำว่า akan แปลว่า จะคำว่า ambil แปลว่า เอา คำว่าซาตุแปลว่า หนึ่งสำหรับประโยค Apakah Anda akan membawa ke pesawat คนขายของถามนักท่องเที่ยวว่าจะนำกระต่ายขูดมะพร้าว โหลดขึ้นเครื่องในห้องสัมภาระของเครื่องบินหรือไม่ คำว่า Apakah เป็นคำที่ใช้ในการตั้งคำถามเพื่อให้ได้คำตอบว่า ใช่ไม่ใช่คำว่าอากาแปลว่าจากคำว่า membawa แปลว่านำคำว่าก็แปลว่า สู่คำว่า pesawat แปลว่า ตัวเครื่องบิน นักท่องเที่ยวตอบว่า ใช่คำว่า เียแปลว่า ใช่สำหรับประโยค Baiklah saya akan membungkusnya sehingga Anda bisa menempatkannya di แปลว่า ตกลง ฉันจะห่อกระต่ายขูดมะพร้าวให้เพื่อให้คุณสามารถใส่กระเป๋าเดินทางและใส่ในห้องสัมภาระเครื่องบินได้คำว่า Baiklah แปลว่าดีละ่ะคำว่า อาการแปลว่าจากคำว่า membungkusnya แปลว่าห่อมันไว้คำว่า sehingga แปลว่าดังนั้นคำว่า menempatkannya แปลว่าวางมันไว้คำว่า di แปลว่าในคำว่า bagasi แปลว่ากระเป๋าสำหรับประโยค terima kasih telah memikirkan hal tersebut นักท่องเที่ยวตอบว่า ขอบคุณที่ได้คิดจัดการเรื่องนี้ให้คำว่า terima kasih แปลว่าขอบคุณ คำว่า telah แปลว่ากริยาช่วย เทียบได้กับ have done ในภาษาอังกฤษ คำว่า memikirkan แปลว่าคิดเกี่ยวกับ คำว่า hal แปลว่าสิ่งต่างๆ คำว่า tersebut แปลว่า เทียบกับคำนำหน้านามชี้เฉพาะเจาะจงคือ i ในภาษาอังกฤษ ในที่นี้คือ สิ่งนั้น หมายถึงการคิดถึงการจัดห่อเพื่อใส่กระเป๋านำขึ้นเครื่องบินได้